Thank you. ครับในการเคลื่อนที่ในการลุกของมวยไทยนะครับในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้ง่ายในการให้ความเข้าใจง่ายในการแบ่งเป็นสามสเตจง่ายๆสำหรับการลุกด้านหน้านะครับอาจจะมีการสืบนะครับการลุกเฉียงนะลุกเฉียงเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวา แล้วก็การลุกสาบเท้านะครับซึ่งแต่ละแบบก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆ ในลักษณะของ ในการสืบหน้านะครับ ในการสืบหน้าก็เริ่มจากการจดมวยตามปกตินะครับโดยการสืบนะคือการเคลื่อนที่บนข้างหน้าโดยการนำเท้าหน้าไปก่อนนะครับ แล้วตามด้วยเท้าหลัง โดยที่ระยะห่างเท้าหน้าเท้าหลังควรที่จะไปพร้อม ๆกัน หรือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนะครับสืบครับลองลองลองสืบครับสืบนะครับลองดูด้านข้างนะครับ การสืบหน้านะครับ สืบนะครับสืบไป น้ำหนักตัวก็เหมือนกับเราจดมวยตามปกตินะครับน้ำหนักตัวเราจดมวยตามปกตินะครับหันด้านกลับกลับมาด้านนี้ก็ได้ครับลองอีกครั้งนะครับสืบหน้าครับสืบหน้า สืบนะครับนี่การสืบนะครับ ต่อไปเป็นการลุกเฉียงนะครับเริ่มจากลุกเฉียงซ้ายนะครับอาจจะเป็นเฉียงไปมุมเฉียงนิดนึง เพื่อเป็นการเปิดโปโพกในการเป็นพื้นฐานในการเตะนะครับลุกเฉียงนะครับ ลำตัวพอเราลุกเฉียงมาปั๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะออกอาวุธเหมือนกันนะครับ แต่ลักษณะนี้นะครับลำตัวหลยเหลี่ยมการมวยอาจจะพลิกตัวเข้ามาหาผู้ต่อสู้นะครับนี่คือการลุก เหลี่ยมซ้ายนะครับ พอเปลี่ยนมาเป็นลุก เหลี่ยมขวาครับปั๊บนะครับธรรมชาติของธรรมชาตินะครับผู้ต่อสู้เราก็ยังอยู่ที่ผู้ต่อสู้ก่อนนะครับ ครับสุดท้ายครับในการลุกตลับนะครับ จากเดิมที่เราเซตตัวนะครับด้วยการจดมวยนะครับนะตรงนี้ลักษณะของเป็นมวยเหลี่ยมขวานะครับ การลุกสลับคือการก้าวเท้าซ้ายเท้าหลังนะครับก้าวเท้าหลังนะครับทางขวานะครับโทษครับปลายข้างหน้าลักษณะของเปลี่ยนกายนี่คือการลุกสลับนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าลำตัวอยู่ในลักษณะของที่ความพร้อมนะครับพร้อมในการ ทั้งโต้ทั้งออกอาวุธและรับ อาวุธจากผู้ต่อสู้นะครับเรียกว่าการลุกสลับ ครับในการเคลื่อนที่ในการลุกของมวยไทยนะครับในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้ง่ายในการให้ความเข้าใจง่ายในการแบ่งเป็นสามสเตจง่ายๆสำหรับในการลุกด้านหน้านะครับ จะมีการสืบนะครับการลุกเฉียงลุกเฉียงเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวา แล้วก็การลุกสาบเท้านะครับซึ่งแต่ละแบบก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆ ในลักษณะของในการสืบหน้านะครับในการสืบหน้าก็เริ่มแต่การจดมวยตามปกตินะครับโดยการสืบนะคือการเคลื่อนที่บนข้างหน้าโดยการนำเท้าหน้าไปก่อนนะครับ แล้วตามด้วยเท้าหลัง โดยที่ระยะห่างเท้าหน้าเท้าหลังควรที่จะไปพร้อม ๆกัน หรือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนะครับสืบครับลองลองลองสืบครับสืบนะครับลองดูด้านข้างนะครับ การสืบหน้านะครับ สืบนะครับสืบไป น้ำหนักตัวก็เหมือนกับเราจดมวยตามปกตินะครับ น้ำหนักตัวเราจดมวยตามปกตินะครับหันด้านกลับกลับมาด้านนี้ก็ได้ครับลองอีกครั้งนะครับสืบหน้าครับ สืบหน้า สืบนะครับนี่การสืบ นะครับ ต่อไปเป็นการลุกเฉียงนะครับเริ่มจากลุกเฉียงซ้ายนะครับ อาจจะเป็นเฉียงไปมุมเฉียงนิดนึง เพื่อเป็นการเปิดโะโพกในการเป็นพื้นฐานในการเตะนะครับลุกเฉียงนะครับลำตัวพอเราลุกเฉียงมาปั๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะออกอาวุธเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะนี้นะครับลำตัวายเรียมการมวยอาจจะพลิกตัวเข้ามาหาผู้ต่อสู้นะครับนี่คือการลุกเหลี่ยมซ้าย นะครับพอเปลี่ยนมาเป็นลูกเหลี่ยมขวาครับปั๊บนะครับธรรมชาติของธรรมชาตินะครับคู่ต่อสู้ก็ยังอยู่ที่คู่ต่อสู้ก่อนนะครับนะครับ สุดท้ายครับในการลุกสลับนะครับ จากเดิมที่เราเซตตัวนะครับ้วยการจดมวยนะครับตรงนี้ลักษณะของเป็นมวยเหลี่ยมขวานะครับ การลุกสลับคือการก้าวเท้าซ้ายเท้าหลังนะก้าวเท้าหลังนะทางขวานะครับโทษครับ ปลายข้างหน้าลักษณะของเปลี่ยนกาดนี่คือการลุกสลับนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าลำตัวอยู่ในลักษณะของที่ความพร้อมนะครับพร้อมในการทั้งโต้ทั้งออกอาวุธและรับอาวุธจากผู้ต่อสู้นะครับเรียกว่าการลุกสลับ